ครับตอนนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของสื่อและกระบวนการสื่อสารของแต่ละประเทศเลยนะคะ ประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศบรูไนนะคะ หลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมในเรื่องของความความสำคัญของสื่อในฐานะเป็นเครื่องมือของการพัฒนาแล้วเนี่ยเเรามาเจาะดูนะคะว่าสื่อของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรนะคะ ของประเทศบรูไนเนี่ยนะคะ สิ่งที่ชัดเจนก็คือเเราเราทราบกันนะคะว่าบรูไนเนี่ยมีประชากรประมาณ 4 0 0แสนคนเท่านั้นเองเป็นเป็นรัฐเล็กๆนะคะเป็นประเทศที่เล็กที่สุดเลยแหละ ถ้าเกิดเทียบในกระบวนของประชาคมอาเซียนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามองในมุมของประชากรเนี่ยนะคะ4 0 0แสนกว่าคนนะคะเพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในประชากรที่มี 4 0 0แสนกว่าคนนะถือว่าเป็นประเทศที่ เล็กที่สุดในประชาคมอาเซียนเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่าสื่อทุกประเภทนะคะสื่อทุกประเภทนั้นถูกควบคุมโดยรัฐบาลนะถูกควบคุมโดยรัฐบาลนะคะแล้วก็แต่ว่าแม้ว่าสื่อจะถูกควบคุมโดยรัฐบาลนั้นรัฐบาลก็ก็เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนะคะให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการสื่อได้นะคะก็เป็นไม่ว่าจะสื่อวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆ นั้น เอกชนเป็นคนดำเนินการนะคะมีช่องเคเบิลทีวีที่เป็นช่องที่ถ่ายทอดระหว่างประเทศเนี่ย ก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศมาเลเพวกเราจะทราบนะคะว่ามาเลกับบรูไนเนี่ยก็คืออยู่อยู่ติดกันเลยเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันนะคะ เพราะนั้นก็จะเป็นเป็นเป็นสื่อที่เชื่อมโยงถึงกันนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ภาษาที่ใช้ก็คือเป็นภาษามาเล ภาษาอังกฤษเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดนะคะสิ่งที่เห็นในขณะนี้ของของบรูไนก็คือว่าสื่อเดิมก็ยังคงอยู่ แต่สื่อเดิมเนี่ยก็ค่อย ๆลดพลานุภาพ ลดพลังของตัวเขาเองไป เพราะว่าปัจจุบันนี้สื่อที่มีพลังมากที่สุดในประเทศบรูไนก็คือสื่อออนไลน์นะคะเพราะว่าแพร่หลายมากเลยนะเพราะว่ามีคนใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยโดยเฉพาะ Facebook เนี่ย ประมาณถึง 63%เลยนะอันนี้นะข้อมูลปีนี้นะคะเพราะนั้นข้อมูลพวกนี้มันจะกระโดดเร็วมากเลยนะคะเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ย เราก็จะเห็นว่าในภาพรวมของของของการใช้สื่อของประเทศบรูไนเนี่ยเป็นประเทศที่มีการการใช้สื่อเพื่อการสร้างประเทศเพื่อการพัฒนาเนี่ยประมาณ ระดับกลางนะคะถ้าเทียบในประประมาณ 10 ประเทศของประชาคมนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดถามว่าบรรยากาศดีไหมก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างดีนะแม้ว่าสื่อจะถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลนะคะจะถูกตรวจสอบโดยรัฐบาล คือเราจะทำสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออะไรก็แล้ว แต่อย่างเช่นเราจะสร้างหนังสือพิมพ์ขึ้นมาสักฉบับหนึ่งเนี่ย ต้องขออนุญาตนะคะต้องขออนุญาตแล้วไม่ได้ขอแล้วขาดเลยนะะต้องขออนุญาตทุกปีนะรัฐบาลจะคุมทุกปีนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีพรบหรือพระราชบัญญัติควบคุมสื่อนะควบคุมสื่อทุกประเภทเลยนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกระทำให้อึดอัดนะคะเพราะว่าเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ก็ก็ปล่อย นะถ้าเกิดเป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมือง เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็ปล่อยนะฮะในสื่อส่วนสื่อออนไลน์เนี่ยก็ยังไม่มีการควบคุมอย่างชัดเจนนักนะฮะถ้าเกิดเป็นเรื่องที่จะมีการควบคุมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพลามกอนาจารภาพที่ทำให้การแตกความสามัคคีต่างๆนะคะเพราะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ย ประเทศบรูไนเนี่ยเป็นประเทศที่ที่มีการให้อิสระภาพในการทำงานของสื่อ ในการใช้สื่อที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะ แน่นอนค่ะณนะปีนี้ 2560นะคะมีการเติบโตของสื่อออนไลน์สูงมาก ถ้าพวกเราคิดดูนะ แล้วปีหน้าล่ะนะปีนี้ 63%ใช่ไหมปีหน้าหรือเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะขึ้นไปถึง 70-80% แล้วเรานึกดูนะคะว่าการเหวี่ยงของข้อมูล การกระจายของข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆ จากประชากรด้วยกันเองเนี่ยจะมีพลังขนาดไหนนะคะ ก็ถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ ดูรายละเอียดในคลิปเลยนะคะ Brunei, with a population of only 400,000 people, is the smallest country by population in ASEAN. The media consists of Brunei government-run and private radio and television, a number of newspapers and international cable television channels, mainly from Malaysia. The broadcast media is dominated by government-run Radio Television Brunei. It broadcasts in Malay and English. There are four local newspapers, the primary English language daily newspaper is the Borneo Bulletin. The Malay language newspaper is the Media Permata. The country also has one independent English language daily, the Brunei Times, a Chinese language newspaper, and a popular online news service, Brunei Direct. So we have five TV channels, we have also five radio channels, local, and we also have five um, press newspapers in Brunei as well, but the press, four of them are independently owned, only one is government owned. Yet all of the, all of the media is government regulated. Emergency laws that have been in place for more than 50 years restrict freedom of the media. All media outlets are censored. Newspapers must apply for annual publishing permits. Nearly all broadcast media is state-owned and under the auspices of the Radio Television Brunei. You have basically the Home uh, Ministry of Home Affairs that has, for example, the Newspaper Act and it regulates the press and that goes the same for television as well and cinema. Well, like a lot of um, media in Southeast Asia, it is government regulated, but the censorship isn't suffocated. I mean, it's not North Korean censorship version, you understand what I mean? So it's only for, if it's very sensitive issues related, say, for example, to um, the social harmony of the population, those are the ones that they will censor, of course. Internet usage is widespread, but the cost of internet services is considered high. 59% of the population are active social media users. Facebook is the most popular with 63% penetration. The censorship regulation quite closely monitors that that you find in Singapore as well. So illicit pornography, for example, on certain sites are not allowed, obviously. And uh, very sensitive government-related issues, also those will be censored. But other than that, there's a lot of freedom on the internet for especially the students to research, find out about information, know the world. Brunei, with moderate regulation generally confined to government-related issues, provides a relatively unrestricted access to the internet with a combination of print and broadcast media available in different languages. Overall, there is a wealth of communication, offering broad information and cultural diversity.